วัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเสื้อรหัส MF044 EP นี้นะคะ จะเป็น EP4 หลังจากที่เราถักตัวเสื้อด้วยโซ่9แล้วก็ถัก10หลัก10หลักนะคะ วัดจาก ลักแร้นับชุดลงมาทั้งหมด17ชุด ยาวจะเท่าประมาณกับ สะโพกสะโพกบนนะคะ พี่เมย์จะปรับลาย 4 แถว เพื่อให้ตรงชายเสื้อมันบานออกรับกับสะโพกล่างนะคะ ทรงเสื้อมันจะไม่ไม่เป็นไม่เป็นทื่อขึ้นมาตรงๆนะคะ มันจะค่อนข้างบานออกตรงปลายนิดนึง แถวที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนะคะ แถวที่สิบแปดพี่จะถักโซ่สิบถักสิบเอ็ดหลัก แถวที่สิบเก้าถักโซ่สิบเอ็ดถักสิบสองหลัก แถวยี่สิบถักโซ่สิบสองถักตัวหลักสิบสามหลัก แถวสุดท้าย โซ่สิบสามตัวหลักสิบสี่หลัก ถ้าใครยาวกว่านี้นะคะ ต้องการยาวกว่านี้ก็สามารถเพิ่มไปได้ วิธีเพิ่มทำได้สองอย่างก็คือขยายช่วงนี้ลงมา ให้มันยาวกว่านี้ ให้มันยาวกว่าสิบเจ็ดชุด แล้วด้านปลายเป็นสี่แถวเหมือนพี่ หรือจะเพิ่มจากปลายลงไป ถ้าแถวต่อไปก็จะเป็นสิบสี่คู่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะปลายมันก็จะบานออก ถ้าใครไม่ชอบปลาย ปลายเสื้อบานๆก็ถักด้วยชุดเดิมคือโซ่เก้ากับสิบหลัก ยาวลงไปจนถึงสะโพกสะโพกล่างหรือสะโพกบนตามที่คุณต้องการนะคะ แต่ตัวเสื้อจะเป็นตรงๆ พี่เมย์จะถักให้มันบานออก เราจะเริ่มถักแถวที่สิบแปดด้วยโซ่สิบแล้วก็สิบเอ็ดหลัก งานเราที่บอกว่านับออกมาทั้งหมดสิบเจ็ดช่วงลายพี่เมย์นับจากตรงนี้ นับจากรักแร้ที่เราเชื่อม อันนี้เป็น EP สามนะที่เรามีการเชื่อมรักแร้นับช่วงลายค่ะ ช่วงลายหนึ่งสอง สาม นับ กีบเนี่ยค่ะทะแยงมา เนี่ยค่ะ หนึ่งสอง สาม สี่ ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่นะคะสิบเจ็ดช่วงลาย แล้วเราจะมาเริ่มแถวต่อไป วิธีเริ่ม ขั้นตอนการถักจะเหมือนกันนะคะ พี่จะสาธิตแค่แถวที่สิบแปดนะ แถวที่สิบเก้าคุณก็เพิ่มหลัก ยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดแล้วก็จะปิดงานที่แถวที่ยี่สิบเอ็ด อันนี้เป็นแถวที่สิบแปด หลังจากที่เราปิดงานตรงนี้ แทงซิงเกิลลงไป ตรงกลางกีบ เริ่มด้วยโซ่สิบค่ะ พอโซ่สิบเสร็จแล้วเนี่ย แถวที่เราถักมา นะคะ แถวก่อนที่เราจะมีการขยายเราถักสิบนะคะ สิบก็แทงลงไปกลางกลีบถ้าเป็นแถวคู่ โซ่สิบซิงเกิลโซ่สิบซิงเกิลเดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานตรงมาร์กเกอร์เหลือง ถ้าโซ่ที่เราถักอยู่เป็นโซ่สิบนะคะ เวลาปิดงาน ครึ่งหนึ่งของสิบก็คือ โซ่ห้า พอโซ่ห้าเสร็จแล้วเราพันหัวเข็มสองครั้ง พันหัวเข็มสองครั้งแล้วดึงยาวนะคะ เดี๋ยวพี่ปิดงานให้ดู ตรงนี้เป็นชุดสุดท้าย โซ่สิบซิงเกิลอ่ะ ปิดงานตรงนี้ค่ะ โซ่ห้า สอง สาม สี่ สี่ห้า พันหัวเข็มสองครั้ง แล้วดึงยาวออกมา นิดนึงนะฮะดึงอันแรกยาวนิดนึง แล้วที่เหลือรวบปกติ มันจะได้งานออกมาแบบนี้ เราจะถักสิบเอ็ดหลัก ตรงนี้เราขึ้นโซ่สี่ โซ่สี่แทนฮาร์ปดับเบิลแทนทิปเปิลโคเชนะคะทิปเปิลโคเชหลักที่หนึ่ง แล้วเราก็ถักทิปเปิลลงไปอีกสามหลัก รวมกันได้สี่หลัก โซ่สี่จะแทนทริปเปิลหลักที่หนึ่ง อันนี้หลักที่สอง สาม สี่ ต่อไปเราลดค่ะ ลดโดยการถัก DC หรือดับเบิล HDC หรือ half ับเบิลจบด้วยซิงเกิล เราขึ้นครึ่งเดียวแบบนี้ก่อน ถ้าเราจะนับจำนวนหลัก เราปิดซิงเกิลไว้แล้วนับ สอง สี่ ห้า หก เราขึ้นหก อีกฝั่งหนึ่งเราจะถักห้า เพื่อให้จบที่สิบเอ็ดหลัก มาดูกลีบที่สอง กลีบนี้จะขึ้นแค่ครึ่งเดียวนะคะกลีบแรก กลีบที่สองค่ะซิงเกิลไม่นับรับหลักแรก ฮาร์ปดับเบิลหนึ่งดับเบิลสองทริปเปิลเป็นหลักที่สามทริปเปิลหลักที่สี่ทริปเปิลเป็นหลักที่ห้าทริปเปิลเป็นหลักที่หก ริปเปิลหลักที่เจ็ดทริปเปิลเป็นหลักที่ แปดทริปเปิลเป็นหลักที่เก้าทริปเปิลเป็นหลักที่ หลักที่เก้านะคะ ทีนี้เรามาดู ถ้าเรานับหลักสองหลักตรงนี้จะถักเหมือนกันทุกกีบฮาฟดับเบิลกับดับเบิล เรามาดูตัวที่เป็นทิปเปิลค่ะ ทิปเปิลจะมีสอง สี่ หกเจ็ดเจ็ดหลัก ปิดงานตรงนี้โดยการถักดับเบิลถักฮาร์ฟดับเบิลจบด้วยซิงเกิล เวลาถักตรงนี้ซิงเกิลตรงนี้ฮาร์ฟดับเบิลตรงนี้ดับเบิล ฝั่งขวาถักยังไง ฝั่งซ้ายจะเหมือนกัน แล้วตรงกลางเป็นทิปเปิล ถักวนแบบนี้จนครบแล้วมาปิดงานที่ชุดนี้ค่ะเรามาดูวิธีถักริมเสื้อนะคะ ริมเสื้อจะถักทั้งหมดสี่แถว ถ้าคุณต้องการให้ชายเสื้อมันบานมาก ใช้ตรงกรอบสีเขียว ถ้าต้องการบานพอดีให้ใช้ตรงสีชมพู พี่เมย์ใช้สีชมพูนะคะ ตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราเริ่มเหมือนกัน แถวที่สิบแปดจะเริ่มด้วยโซ่สิบแล้วก็ถักฐานสิบเอ็ดแต่ตอนที่เป็นแถวที่สิบเก้า โซ่จะเป็นโซ่สิบเอ็ดฐานจะเป็นสิบเอ็ดแถวที่ยี่สิบเป็นโซ่สิบเอ็ด ฐานสิบสอง แถวที่ยี่สิบเอ็ดเป็นโซ่สิบสอง แล้วก็ฐานสิบสอง ทีนี้ถ้าต้องการให้เป็นชายเสื้อที่มันบานมาก แถวที่สิบเก้า ยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดมันจะเป็นการขยายลายค่ะ โซ่สิบเอ็ด หลักสิบสอง โซ่สิบสอง หลักสิบสาม โซ่สิบสาม หลักสิบสี่ ตัวนี้จะบานนะคะสำหรับคนที่มีเนื้อตรงหน้าท้องนะคะ แล้วก็สะโพกบานมากใช้ตัวนี้ ถ้าเป็นคนที่หุ่นค่อนข้างเพียวใช้ตัวนี้ต้นแบบพี่เมย์จะใช้ตัวนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูงานพี่จะปิดงานของแถวที่ยี่สิบเอ็ดให้ดู งานแถวที่สิบแปดหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้แถวที่สิบแปดแถวที่สิบเก้าแถวที่สิบแปด สิบเอ็ดหลักสิบเก้าสิบเอ็ดหลักยี่สิบสิบสองหลัก แถวสุดท้ายค่ะสิบสองหลักเหมือนกัน แถวสุดท้ายจะเป็นโซ่สิบสอง ทีนี้ถ้าเป็นโซ่สิบสอง ตอนที่เราวนมาเพื่อปิดงาน มันจะต้องแบ่งครึ่งนะคะ แบ่งครึ่งโซ่สิบสอง ตรงนี้เป็นโซ่หกพันหัวเข็มสามครั้ง สามครั้งนะคะ แทงลงไปตรงซิงเกิลโคเช แล้วรวบทีละสอง เพื่อให้งานขึ้นตรงกลาง แล้วขึ้นด้วยโซ่สี่พอขึ้นโซ่สี่เสร็จแล้วเนี่ยหลักของเราจะเป็นหลักสิบสอง หลักสิบสอง ตรงนี้ เราจะถักออกมาทั้งหมดห้าตัวค่ะ ตัวที่หนึ่ง สอง สาม ตัวที่สี่ ตัวที่ห้า ตัวที่หก ตัวที่หกเป็นดับเบิลนะคะ ตัวที่เจ็ดเป็นฮาร์ปดับเบิลจบด้วยซิงเกิล เราจะขึ้นครึ่งเดียวก่อน แล้ววนมาดูฝั่งนี้ค่ะ ฝั่งนี้เริ่มด้วยซิงเกิลโคเชต่อด้วยฮาร์ปดับเบิลดับเบิลนับเป็นสองหลักแล้วนะ ต่อไปหลักที่สามทริปเปิลค่ะ หลักที่สี่ทริปเปิลหลักที่ห้าทริปเปิล หลักที่หก ทิปเปิลหลักที่เจ็ด หลักที่แปด หลักที่เก้า หลักที่สิบ ถ้าเรานับเฉพาะทิปเปิลทิปเปิลจะมีสอง สี่ หก แปด แปดตัว แล้วหลังจากนั้นเราลด ลดโดยการถักดับเบิล half double single แล้วข้ามหลักใหม่มา เริ่มด้วยซิงเกิลกีบจะออกมาเป็นแบบนี้ เป็นแถวสุดท้าย ถักวนมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดงานฝั่งนี้ค่ะ ปิดงานตรงระบายริมนะคะ แถวที่ยี่สิบเอ็ดตอนที่เราถักโซ่ พี่ถักด้วยโซ่สิบสองหลัก ถักด้วยหลักสิบสองตอนที่ถักวนกลับมาเพื่อปิด นี่นะคะ เราจะถักเพื่อนับจำนวนหลักทั้งหมดให้ได้สิบสอง ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มสองสี่หกนะคะหกหลักวนกลับมาทางนี้ ถักเพิ่มอีกหกหลัก จบด้วยทริปเปิลโคเชแทงลงไปตรงโซ่สี่ที่เริ่มแล้วดึงผ่าน ระบายริมพี่เมย์จะถักสี่แถวนะคะหนึ่งสองสามสี่ทีนี้เก็บงานแถวสุดท้าย แถวสุดท้ายตรงนี้ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วถักซิงเกิล พอโซ่หนึ่งซิงเกิลเสร็จแล้วนะ เราถักโซ่สาม ทำปุ่มค่ะ เวลาเราทำปุ่ม เราไม่แทงตรงซิงเกิลนะคะ เราแทงตรงบนโซ่ โซ่หนึ่งนะ แทงแล้วเราก็ดึงผ่าน แล้วเราก็ถักโซ่หนึ่ง เว้นข้ามมาหนึ่งช่อง ถักช่องต่อไป ถักซิงเกิลค่ะ โซ่หนึ่ง สอง สาม โซ่สาม แทงลงตรงโซ่หนึ่ง แทงตรงโซ่หนึ่งแล้วดึงผ่านเวลาดึงผ่านใช้สองนิ้วนี้ช่วยจับ ถักโซ่หนึ่ง ข้ามมาหนึ่งช่อง ลงช่องถัดไป ด้านบนนะคะ บนหลัก งานจะเป็นแบบนี้ โซ่สามค่ะ โซ่สาม แทงลงบนโซ่หนึ่งปกติเราถักปุ่มเราจะแทงตรงซิงเกิล อันนี้เราถักตรงโซ่หนึ่ง แทงนะคะ แล้วเราก็ดึงผ่านออกมา แท่งดึงผ่าน ถักโซ่หนึ่ง แล้วเราข้ามหนึ่ง นี่นะคะ ข้ามหนึ่งหลัก ไปตามจังหวะลายเลยค่ะ ข้ามหนึ่งหลักมันลงตรงไหนก็ถักลงตรงนั้น อ่า ต่อไป โซ่สาม โซ่สาม แทงลงตรงโซ่หนึ่ง ดันหัวเข็มยาว ดึงผ่าน ถักโซ่หนึ่งพอถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วตรงนี้ข้ามหนึ่ง ข้ามหนึ่งหลักลงหลักถัดไป ถักแบบนี้วนรอบค่ะ เราจะได้ลายริม เป็นลายแหลมแหลมแทง ดึงผ่าน โซ่หนึ่ง ข้ามหนึ่งหลักลงหลักถัดไป โซ่สาม แทงบนนี้ แทงบนโซ่หนึ่ง ดึงผ่าน โซ่หนึ่ง ข้ามหลัง ลงหลักถัดไป ถักซิงเกิลโซ่สาม แทงลงตรงโซ่หนึ่งแล้วดึงผ่าน โซ่หนึ่ง ข้ามหลักนี้ ลงหลักถัดไปค่ะ ถักซิงเกิล เดี๋ยวพี่ถักให้ดูหนึ่งกีบนะ หนึ่งสอง สาม แทงโซ่หนึ่ง ดึงผ่าน โซ่หนึ่งข้ามหนึ่ง ลงหลักนี้ ขึ้นมามีสองแล้วรวบต่อไปโซ่สาม แทงลงโซ่หนึ่ง ดึงผ่านเอามือจับแบบนี้แล้วก็ถักโซ่หนึ่งแล้วปล่อย เวลาเราถักนะคะ นิ้วเราที่ใช้งานเยอะที่สุดคือสองนิ้วนี้ นิ้วโป้งกับนิ้วกลาง แล้วก็นิ้วนาง เออนิ้วกลางข้างนี้ค่ะ เป็นตัวประคองใหม่ โซ่สาม แทงลงตรงโซ่หนึ่งนะคะสองนิ้วนี้ ดึงผ่าน เอาจับไว้ แล้วก็ถักโซ่หนึ่ง นี่นะ ข้ามหนึ่ง มันจะมาลงตรงนี้ ถักไปเรื่อยๆ ตามช่วงจังหวะลาย เราจะได้เป็นลายแหลมแบบนี้ เป็นโค้งๆ วนรอบค่ะลายริมมันจะหวานๆนะ แล้วก็จะมาจบตรงนี้ค่ะ ตอนที่เราเราถักลายริมนะคะ ตรงนี้นะพอหลังจากเราทำปุ่ม เราเว้นตรงนี้หนึ่งหลัก ข้ามมา ถักซิงเกิลเดี๋ยวตรงที่เลี้ยว โค้งตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวพี่ให้ดู นิดนึง มันมี มันมีวิธีซ่อนลาย เพื่อไม่ให้ลายปุ่มมันชนกัน แล้วงานเราจะเนียนโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งนะคะ ช่องนี้ใช้แล้ว ข้ามหนึ่งช่องใช้ช่องนี้ซิงเกิลโซ่สาม ึงผ่าน โซ่หนึ่งลงตรงนี้ค่ะ ทีนี้พอเราถักลงตรงนี้เสร็จแล้วนะ ปกติเราจะขึ้นปุ่มเลย ถ้าเราขึ้นปุ่มเนี่ยมันจะทำให้ปุ่มตรงนี้มันซ้อนกัน วิธีเลี่ยงไม่ให้ปุ่มมันชนกัน แล้วก็เกยกันจน มันจะมีปุ่มส่วนเกินตรงนี้ วิธีซ่อนปุ่มส่วนเกินนะคะ หลังจากที่เราซิงเกิลตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราซิงเกิลข้ามมาอีกอันหนึ่งนะฮะพอข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเราค่อยถักโซ่สามแล้วเราค่อย ดึงผ่านแบบนี้ โซ่หนึ่งนี่นะคะ เป็นเทคนิคเล็กๆ ตอนนี้เราก็ถักลายริมแบบนี้ วนไปค่ะ จนครบนะคะ แล้วงานก็จะมาปิดเอาตรงชุดสุดท้ายตรงที่เราเริ่มต้น ของพี่เมย์จะได้ออกมาห้าปุ่มค่ะแบบนี้ห้าปุ่มแบบนี้นะห้าปุ่มหกปุ่มแล้วแต่ตรงที่เราเบี่ยงมาตอนที่เราซ่อนโซ่หนึ่งลายออกมาก็จะเป็นหวานๆ แบบนี้ค่ะ ให้เราถักวนต่อไปจนครบ แล้วเราจะพบกันอีกครั้งที่ MF 0 4 4 EP 5 EP 5พี่เมย์จะพาถักแขนเสื้อนะคะ แล้วก็เก็บริมแขนเสื้อค่ะ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะ พบกันคลิปต่อไป EP 5ที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ